เราจะมาศึกษากันต่อในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในยุคธุรกิจดิจิทัล ในประเด็นของการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ ผู้เรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคะการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจึงได้รับความสนใจมาก ซึ่งเหตุผลสำคัญสำคัญก็เนื่องมาจากกระแสของโซเชียลเน็ตเวิร์กมาแรงอย่างมากในยุคปัจจุบัน อีกทั้งการเข้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ สามารถเข้าใช้งานผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายนะคะ เพราะไม่เพียงแค่คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะ คุณสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนะคะ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ พวกนี้มีส่วนช่วยผลักดันให้ยอดของผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไงล่ะคะ ถัดมาก็คือความต้องการของผู้บริโภค หรือความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจนะคะ เพราะต่างต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอยู่อย่างจำนวนมหาศาลบนโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะ อีกทั้งการทำโฆษณาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะ ซึ่งจากผลการสำรวจล่าสุดของเอ็ดดาพบว่า กิจกรรมยอดฮิตในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะ คิดเป็นร้อยละ 96.1 แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปีพศ 2559 ก็คือ YouTube ค่ะ คิดเป็นร้อยละ 97.3 รองลงมาคือ Facebook ค่ะ คิดเป็นร้อยละ 94.8 และ Line ค่ะคิดเป็นร้อยละ 94.6 ดังนั้นการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย และสะดวกมากที่สุดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามค่ะ กลยุทธ์การตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจะต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เหล่านี้นะคะ โดยจะขอเริ่มจากประเด็นแรกก็คือ ใครคือลูกค้าของคุณคะ รู้จักกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ไลฟ์สไตล์ ในการดำเนินชีวิต ถิ่นที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาดีหรือยังคะ ประเด็นถัดมาค่ะ ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมออนไลน์เขาเป็นยังไงบ้างคะกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมออนไลน์อย่างไร ใช้งานมากน้อยแค่ไหน ใช้เมื่อไร ใช้เพื่ออะไร นิยมซื้อสินค้า ผ่านโลกออนไลน์จริงหรือเปล่าคะ เราต้องศึกษาพฤติกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ด้วยนะคะ ประเด็นที่ 3 ก็คือ วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร คุณต้องการที่จะสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย คุณมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะ เพื่อสร้างแบรนด์ เพิ่มจำนวนผู้ติดตาม สร้างทราฟฟิกไปยังเว็บไซต์ หรือกระตุ้นยอดขาย คุณควรจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะ ประเด็นที่ 4 ค่ะ แล้วแตกต่างอย่างไรกับคู่แข่ง วิธีการนำเสนอของคุณแตกต่างอย่างไรกับคู่แข่ง มีรูปแบบที่น่าสนใจกว่าหรือไม่อย่างไรควรหาแนวทางให้ชัดเจนด้วยนะคะ ประเด็นที่ 5 ก็คือแล้วจะสื่อสารอย่างไรคะช่องทางที่คุณเลือกใช้คืออะไรนะคะ ความถี่ในการโพสต์มีมากน้อยแค่ไหน แล้วคุณจะนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบใดบ้างคะและประเด็นสุดท้ายค่ะ จะวัดผลจากอะไรคะ คุณใช้อะไรเป็นตัววัดความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดไลค์จำนวนผู้ติดตาม หรือว่ายอดขายค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ ในการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก คุณจะต้องพิถีพิถัน แม้กระทั่งในการนำเสนอเรื่องราว บทความ รูปภาพ และวิดีโอ เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการสร้างแบรนด์ และทำให้แบรนด์สินค้าของคุณเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าของคุณค่ะ ถ้าคุณอยากให้ประสบความสำเร็จนะคะ คุณจะต้องทำการส่งเสริมการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กในลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ อันดับแรกก็คือ คุณจะต้องเป็นคนใจดีค่ะ ชวนเล่นเกม แจกของสมนาคุณ แจกคูปองส่วนลดสำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกม แจกบัตรของขวัญในเทศกาลสำคัญ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเองกับกลุ่มเป้าหมายไงล่ะคะ ถัดมาค่ะ คุณจะต้องเป็นผู้ให้ความรู้ นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจอัปเดตข่าวสาร บอกเล่าเคล็ดลับหรือประโยชน์ของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าจะได้รับนะคะ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างการเรียนรู้ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมายไงล่ะคะถัดมาค่ะ คุณจะต้องเป็นผู้มอบความบันเทิงค่ะ มนุษย์เข้าสู่สังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิงตามไลฟ์สไตล์ของตนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูรูปภาพ คลิปวิดีโอ ข่าวบันเทิง หรือข่าวสุขภาพ ดังนั้นคุณจึงควรใช้โซเชียลมีเดียบนพื้นฐานที่รวมความบันเทิงเข้าไปด้วยนะคะในเนื้อหาที่จะนำเสนอค่ะ แล้วก็ถัดมานะคะ คุณจะต้องเป็นคนตรงต่อเวลาค่ะ มีความสม่ำเสมอในการโพสต์ข้อความ อัปเดตข้อมูลบนโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ การอัปเดตข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่หลงลืมแบรนด์ของคุณไงล่ะคะ และสุดท้ายค่ะ คุณจะต้องเป็นเพื่อนคู่คิดค่ะ คุณควรบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการตอบโพสต์ของลูกค้า ชวนคุยเกี่ยวความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ หรือช่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ถ้าคุณสามารถทำตามที่กล่าวมานี้ได้ทั้งหมดนะคะ ก็ถือว่าการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณประสบความสำเร็จเลยค่ะ ในหัวข้อถัดไปนะคะ เราจะไปศึกษากันในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด ในยุคธุรกิจดิจิทัล ในประเด็นของการตลาดผ่านอุปกรณ์พกพาอย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันนะคะ